ตอนที่ 45 นะคะ การหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบกรณีที่ลิมิตมีค่าเป็นอนันต์ หรือตัวถูกหาปริพันธ์เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องตอนที่ 2 นะคะ ซึ่งในตอนนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่ 2 และแบบที่ 3 ค่ะ ขอทบทวนนะคะ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบหรือ improper integral ของเรา จะแบ่งเป็น 3 แบบนะคะ ก็คือแบบที่ 1 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx นะคะะเมื่อลิมิตล่างคือ a เนี่ยเท่ากับ ลบอินฟินิตี้แล้วก็ลิมิตบนนะคะะเป็นอินฟินิตี้อะค่ะ แต่ว่าในกรณีนี้ต้องพิจารณาว่าฟังก์ชัน f เนี่ยต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะในช่วงของการอินทิเกรตนะคะส่วนแบบที่ 2 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะ ให้พิจารณาที่ตัวฟังก์ชัน f นะคะ f ต้องมีจุดที่ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นะคะสำหรับแบบที่ 3 ก็คือเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เป็นทั้งแบบที่ 1 แล้วก็แบบที่2อะค่ะ ทีนี้สำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่1นนะคะก็คือเราเนี่ยได้ศึกษาไปแล้วนะคะในตอนที่ 43อะค่ะทีนี้ในตอนนี้เราก็จะศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบก็คือแบบที่ 2 กับแบบที่3นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมาพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้นะคะก็คือถ้าเราต้องการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างกราฟ f(x) เท่ากับเศษ1ส่วน x ลบ1ทั้งบนยกกำลัง2นะคะก็คือเส้นโค้งสีเขียวเนี่ยค่ะ แล้วก็พื้นที่นี้อยู่ระหว่างแกน x นะคะ จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ 2 นะคะ ก็ที่แรงเงาดังนี้นะคะถ้าเราเนี่ยไม่คำนึงหรือไม่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ ว่าจริงหรือไม่ในการที่เราจะอินทิเกรตหาพื้นที่นะคะอะลองมาทำดูเลยค่ะถ้าเราต้องการหาพื้นที่ใช่ไหมคะ พื้นที่ที่ต้องการของเราก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรต จากไหนคะ จาก 0 ถึง 2 ใช่ไหมคะ fx ก็คือ เศษ1ส่วน x ลบ 1 ทั้งหยกกำลังสองและอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x นะคะซึ่งในที่นี้ เราก็มองฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตนะคะ มองเป็น u ยกกำลังลบ 2 แล้วก็ du นะคะ u ก็คือ x ลบ1นะคะ du dx ลบ1กับ dx ได้เท่ากันนะคะ เพราะนั้นอินทิเกรต u ยกกำลังลบ2ก็ได้ u ยกกำลังลบ1แล้วหารด้วย1อะคะ่ะ ก็เลยได้ออกมาเป็นลบเศษหนึ่งส่วน x ลบ1นะคะ แล้วเราก็แทนค่าลิมิตบนนะคะแทนที่ x ด้วย2นะคะลบด้วยลิมิตล่างก็แทนที่ x ด้วย0นะคะจะได้เป็นลบ1ลบด้วย1นะคะก็ออกมาเป็นลบ2นะคะ ทีนี้จะพบว่าคำตอบอันนี้ผิดนะคะ เพราะว่าพื้นที่เนี่ยหาได้ออกมาต้องออกมามีค่าเป็นบวกนะคะ ที่ทำให้เรามานั่งตรวจสอบ หรือพารณาว่าเงื่อนไขใดล่ะที่ทำให้คำตอบของเราออกมาผิดนะคะ ก็คือว่าฟังก์ชันที่เป็นตัวที่ถูกอินทิเกรตเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีจุดที่ไม่ต่อเนื่องก็คือตัวส่วนเป็นศูนย์นะคะที่ x เป็น หนึ่งนะคะ ก็คือตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นะคะ ทีนี้เอ๊ะไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นี่คืออะไร แล้วในการหาพื้นที่แบบนี้ เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะคะก็ มาพิจารณาต่อไปนะคะบทนิยามที่1นนะคะจะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์ที่ x เท่ากับ c ก็หมายความว่าลิมิต ของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c จะเป็นด้านซ้ายหรือ x เข้าใกล้ c ทางด้านขวา นะคะ ลิมิตตัวนี้จะออกมาเป็นบวกอินฟินิตี้ หรือ ลบอินฟินิตี้ ก็ได้ค่ะ ในบทนิยามที่สองนะคะะจะเป็นการกล่าวถึงปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่สองนะคะว่าเราจะมีวิธีการหาค่าได้อย่างไรนะคะมาดูค่ะ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่2นะคะมันก็คือปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะโดย a b ของเราเนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะแล้วก็ตัวถูกหาปริพันธ์คือ f x เนี่ยค่ะจะต้องเป็นฟังก์ชันที่มีจุดที่ไม่ต่อเนื่อง แบบอนันต์ที่จุด x เท่ากับ c นะคะโดย c นี่อยู่ในช่วงปิด a ถึง b นะคะ ทีนี้ c ตัวนี้ค่ะ ที่เป็นจุดที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะคะ ก็อาจจะเป็นที่จุดปลายช่วงก็คือที่ x เท่ากับ a ก็ได้ หรือ x เท่ากับ b ก็ได้ หรือ c เนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ในช่วงเปิด ab ก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแยกกรณีของจุดที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยที่เป็นแบบอนันต์เนี่ยออกเป็น 3 กรณีดังนี้นะคะ ก็คือกรณีที่ 1 ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะทุกจุดบนช่วงครึ่งเปิด a แล้วก็ปิดที่ b นะคะ และตรงนี้หมายความว่าอะไรคะ หมายความว่าที่จุด x เท่ากับ a เนี่ยไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นะคะ เราก็จะได้หรือพูดอีกคำพูดหนึ่งนะคะ ก็คือลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวา มีลิมิตเป็นบวกอนันต์ หรือบวกอินฟินิตี้ หรือลบอินฟินิตี้ก็ได้อะคะ่ะ ในการหาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบนี้นะคะ เราก็จะใช้ลิมิตมาช่วยค่ะ จุดที่ไม่ต่อเนื่องก็คือ x เท่ากับ a ใช่ไหมคะ เราก็เปลี่ยน a ของเราเป็นตัวแปร s นะคะ แล้วก็เทคลิมิต s เข้าใกล้ a ทางด้านขวาค่ะ ทีนี้เพื่อให้เราจดจำได้ง่ายหรือเข้าใจนะคะ เออทำไมเราถึงเทคลิมิต S เข้าใกล้ A ทางด้านขวา เพราะว่าในช่วงที่เราอินทิเกรตก็คือจาก A ถึง B ใช่ไหมคะ เพราะนั้น A ตัวเนี้ยจะอยู่ด้านซ้ายของเส้นจำนวน เพราะนั้นเวลาเราเทคลิมิตนะคะจุดที่อยู่ในช่วงนะคะ ก็คือ T เอ s ที่ว่านี้ก็คือต้องเข้าใกล้ A ทางด้านขวา นะคะ แล้วก็จะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบทางด้านซ้ายมือนะคะ ลูกเข้าถ้าลิมิตทางด้านขวามือหาค่าได้ แล้วก็จะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบทางด้านซ้ายมือลูกออกนะคะ ก็ให้พิจารณาลิมิตทางด้านขวามือว่าหาค่าไม่ได้อะคะ่ะ สำหรับกรณีที่2นะคะ ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดนะคะบนช่วง สังเกตนะคะ ปิดที่ a แต่เปิดที่ b แปลว่าที่จุด x เท่ากับ b เนี่ย เป็นจุดที่ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นะคะหรือเราพูดอีกคำพูดหนึ่งก็คือ ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ b ทางด้านซ้าย ได้ลิมิตเป็นบวก อินฟินิตี้ หรือลบ อินฟินิตี้นะคะ นั่นก็คือเวลาเราจะหาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะ ในกรณีที่2นี้ เราก็จะเปลี่ยนจุดที่ไม่ต่อเนื่องนะคะ ที่เป็น b ซึ่งซึ่งเป็นลิมิตบนของการอินทิเกรตเนี่ยค่ะ เปลี่ยนเป็นตัวแปร t แล้วเราก็เทคลิมิต t เข้าใกล้ b ทางด้านซ้ายค่ะ ซึ่งพิจารณาในทำนองเดียวกันนะคะ ก็คืออ t ของเราอยู่ในช่วงใช่ไหมคะะะจากช่วง จาก A ถึง B เพราะนั้นเราก็จะเทคลิมิต t เข้าใกล้ B ทางด้านซ้ายอะค่ะ ในทำนองเดียวกันนะคะ เราก็จะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบเนี่ยด้านซ้ายมือของเราลู่เข้า ถ้าลิมิตทางด้านขวามือของเรามันหาค่าได้ค่ะ แล้วก็จะกล่าวว่าปริพันธ์ทางด้านซ้ายมือนะคะ มันลู่ออกนะคะ ถ้าลิมิตทางด้านขวามือของเรามันหาค่าไม่ได้อะค่ะ สำหรับกรณีที่3นะคะก็คือกรณีที่ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดบนช่วงปิด ab แต่ว่ายกเว้นนะคะมันจะไม่ต่อเนื่องอแบบอนันต์ที่จุด x เท่ากับ c ตอนนี้เราพิจารณาแค่จุดเดียวนะคะโดยที่ c ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงเปิด ab ค่ะแล้วเราจะได้ว่าในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่2นะคะซึ่งอยู่ในกรณีที่3เนี่ย คืออินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx นะคะะจุดที่ไม่ต่อเนื่องคือ x เท่ากับ c ใช่ไหมคะ ไม่ใช่จุดที่เป็นลิมิตล่างหรือลิมิตบนของเรา เป็นจุดที่อยู่ในช่วง ใช่ไหมคะะเปิด ab เราก็เป็นจุดแยกค่ะ ที่แยกหาผลบวกของอินทิเกรต2ตัวนี้นะคะ โดยแยกเป็นอินทิเกรตจาก a ถึง c บวกด้วย c ถึง b ก็จะพบว่า C เป็นอยู่ที่อยู่ในช่วงเปิด ใช่ไหมคะ แล้ว C ตัว เนี้ย ผลบวกตัวแรก มัน ก็จะเป็นลิมิตตัวบน นะคะ ของการอินทิเกรต นั่นก็คือเข้าเงื่อนไขปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่2แต่เป็นกรณีที่ 2สำหรับผลบวกตัวหลัง ก็ เป็น ไง คะ C เป็นลิมิตตัวล่างนะคะก็จะเป็นเข้ากรณีที่ 1 ของปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่2อะคะ่ะเราก็ใช้ กรณีที่ 1 กับที่2นะคะมาเปลี่ยนผลบวกทางด้านขวามือเป็นลิมิตซะนะคะก็ได้ลิมิตดังนี้ค่ะ ทีนี้นะคะในการพิจารณาว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะในแบบที่ 2 ซึ่งเป็นกรณีที่3นะคะทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยจะลูกเข้านะคะเราก็พิจารณาลิมิตทางขวามือ ที่อยู่ในรูปผลบวกเนี่ยค่ะ ก็คือลิมิตของทั้งคู่เนี่ยต้องหาค่าได้อะค่ะ แต่ถ้าเกิดจะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบด้านซ้ายมือนะคะมันลู่ออก ถ้าเกิดมีลิมิตทางขวามือเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยหาค่าไม่ได้อะค่ะ มาดูตัวอย่างกันนะคะ ในตัวอย่างที่1จะหาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะ ก็คืออินทิเกรตจาก 0 ถึง 1 ของเศษ1ส่วน x ยกกำลัง2ส่วน3 dx นะคะ ทีนี้เราจะหาค่าทันทีไม่ได้นะคะ ต้องพิจารณาตัวถูกอินทิเกรตก่อนเลยค่ะ ว่า x ที่เป็นตัวส่วนเนี่ย มันเป็นศูนย์ที่ไหนบ้าง ในที่นี้จะพบว่า x ของเราเนี่ยเป็นศูนย์ที่ x เท่ากับศูนย์นะคะ ก็เป็นจุด ที่เป็นลิมิตล่างของการอินทิเกรตนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็มาดูต่อนะคะว่า f(x) ที่ที่เราจะให้เป็นเศษหนึ่งส่วน x ยกกำลังสองส่วนสามเนี่ยนะคะ มันไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับศูนย์เนี่ย มันเป็นไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์หรือเปล่า ก็คือเราก็ต้องมาดูว่า ลิมิตของเศษหนึ่งส่วน x ยกกำลังสองส่วนสามเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาเนี่ยเเมื่อพิจารณาแล้ว ลิมิตออกมาได้เป็น บวกอินฟินิตี้นะคะ หรือบวกอนันต์ของเราอะนะคะ ก็เลยทำให้เราได้ว่า มันเข้าในกรณีที่หนึ่งใช่ไหมคะ เราก็จะเปลี่ยนศูนย์ตัวนี้ค่ะ เป็นตัวแปรซะนะคะ แล้วก็เทคลิมิตนะคะ ตัวแปรตัวนั้นเนี่ย เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวานะคะ โดยตัวแปรที่เราเปลี่ยนนะคะ เราก็เปลี่ยนเป็น S ซะแล้วก็เทคลิมิต S เข้าใกล้ศูนย์ด้านขวา นะคะ แล้วก็เศษหนึ่งส่วน x ยกกำลังสองส่วนสามเราก็มองเป็น x ยกกำลังลบสองส่วนสามนะคะเราก็จะอินทิเกรตก่อน ซึ่งในการอินทิเกรตตัวนี้ก็มองเป็นใช้สูตร x ยกกำลัง n dx นะคะ โดยมอง n ก็คือ ลบ 2 ส่วน3อินทิเกรตแล้วก็ได้ x ยกกำลัง ลบ 2 ส่วน 3 บวกด้วย 1 นะคะเลขชี้กำลังก็จะกลายเป็น 1 ส่วน3แล้วเราก็หารด้วย 1 ส่วน3นะคะก็คือคูณด้วย3ค่ะ แล้วก่อนจะหาลิมิตเราก็แทนค่านะคะลิมิตบนนะคะแทนที่ x ด้วย1นะคะลบด้วยลิมิตล่างแทนที่ x ด้วย s ค่ะทีนี้ในการหาลิมิตตัวนี้เมื่อ s เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวานะคะ เอสยกกำลังหนึ่งส่วนสามก็เข้าใกล้ศูนย์นะคะ ก็เลยได้ลิมิตของเรามีค่าออกมาเป็นสามนะคะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เขาให้มาเนี่ยค่ะ ก็ลู่เข้าค่ะ ในตัวอย่างที่2นะคะ ก็จะหาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะที่อยู่ในรูปของ อินทิเกรตจาก 0 ถึง2นะคะฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือเศษ1ส่วน x ลบ1แล้วก็ยกกำลัง 2 แล้วก็ dx นะคะพิจารณานะคะตัวถูกอินทิเกรตเราให้เป็น f(x) นะคะเป็นเศษ1ส่วน x ลบ1ยกกำลัง 2 จะเห็นว่าที่ตัวส่วนเนี่ยเป็น 0 เมื่อ x ของเราเท่ากับ1นะคะแล้วก็ถ้าพิจารณาถึงลิมิตเนี่ยจะพบว่าได้ ลิมิตออกมานะคะ เป็นบวกหรือลบอินฟินิตี้นะคะ ก็แปลว่า f ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์ที่จุด x เท่ากับ 1 นะคะ ที่อยู่ภายในช่วงอของการอินเกรตของเรา ก็คือช่วงปิดจาก0ถึง 2 นะคะ มันก็เป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่สองแต่เข้ากรณีที่สามนะคะเราก็ต้องแยกออกเป็นผลบวกของการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะสองตัวนะคะคือตัวแรกก็เป็นอินทิเกรตจาก 0 ถึง 1 อันนี้คือจุดที่ไม่ต่อเนื่องนะคะบวกด้วย1ถึง2อะคะ่ะทีนี้สำหรับผลบวกตัวแรก มันก็จะเข้ากรณีที่2นะคะของ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่ 2 ส่วนผลบวกตัวที่2นะคะลิมิตล่างของเราก็คือ 1 เป็นจุดที่ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์ มันก็เข้ากรณีที่ที่1อะคะ่ะ เราก็จะเปลี่ยน 1 ตัวนี้เป็นตัวแปรนะคะ แล้วก็เทคลิมิตนะคะ ทีนี้เนื่องจากว่ามันเข้าอยู่ในกรณีที่ 3ใช่ไหมคะในการหาลิมิตเนี่ยแทนที่เราจะหาลิมิต ทั้งสองตัวนะคะ ผลบวกทั้งสองตัว เราก็หาแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอค่ะ เรามาดูนะคะ เราก็จะพิจารณาลิมิตของตัวแรกกันละกันนะคะ ในการหาลิมิตของตัวแรกนะคะเราก็อินทิเกรตก่อนนะคะแล้วค่อยหาลิมิต เพราะนั้นเมื่อกี้เราก็มองว่าอินทิเกรตอยู่ในรูปของ u ยกกำลังลบ 2 แล้วก็ du ใช่ไหมคะ dx ลบ 1 กับ dx ก็คือตัวเดียวกัน เราก็ย่อมได้ u ยกกำลังลบ1นะคะแล้วก็หารด้วยลบ1ก็เลยออกมาเป็นลบเศษหนส่วน x ลบ1นะคะแล้วเราก็แทนค่าลิมิตบนนะคะที่ x ด้วย t แล้วก็ลบด้วยลิมิตล่างก็แทนที่ x ด้วย 0 นะคะ ลบ ลบได้บวก แต่เราก็เป็นลบนะคะ ต้องได้ลบ1ค่ะเพื่อไม่ให้ยุ่งยากในการหาลิมิตนะคะ ก็ขอดึงลบ1นะคะ ซึ่งเป็นค่าคงตัวเนี่ยดึงออกมานอกลิมิตนะคะ แล้วเราก็จะเทคลิมิตทีเข้าใกล้ลบ 1 ทางด้านซ้าย ด้านซ้ายแปลว่า t มีค่าไม่ถึง 1 อย่างเช่นคิดตัวเลขไว้ในใจนะคะ 0.999 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1 ใช่ไหมคะ เราก็พอลบด้วย 1 มันก็จะได้ออกมามีค่าน้อยกว่า0นิด ๆ ก็คือติดลบนะคะเศษหนึ่งส่วนน้อยกว่า0นิด ๆ ก็เลยออกมาเป็นลบอินฟินิตี้อะค่ะ แล้วก็บวกได้1ก็ยังคงเป็นลบอินฟินิตี้อยู่นะคะ เมื่อเราหาลิมิตออกมา พอมาเจอกับลบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวกอินฟินิตี้อะค่ะ ซึ่งมันก็คือหาค่าไม่ได้อะค่ะ เพราะว่า อินฟินิตี้ไม่ใช่จำนวนจริงนะคะ เราก็เลยได้ว่า ปริพันธ์ไม่ตรงแบบในข้อนี้ที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะ ก็ลู่ออกอะค่ะ อีกตัวเราไม่ต้องไปดูเลยนะคะ บทนิยามที่สามนะคะจะกล่าวถึงปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่สามนะคะมันก็คือปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เป็นทั้งแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองนะคะบางคนคงลืมแล้วนะคะว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือมันจะอยู่ในรูปนะคะอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะสำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่1นนะคะก็ให้พิจารณาที่ลิมิตล่าง นะคะ a ของเราเนี่ยเป็นลบอินฟินิต หรือลิมิตบนของการอินทิเกรตนะคะก็คือ b เนี่ยต้องเป็นอินฟินิต หรืออินฟินิตี้นะคะสำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่2นะคะก็คืออให้พิจารณาตัวถูกอินทิเกรตค่ะว่า f(x) ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันมีจุดที่ไม่ต่อเนื่องอแบบอนันต์นะคะสำหรับเรื่องของ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่3นะคะ เราจะกล่าวว่าลูกเข้าหรือลูกออกเนี่ยให้พิจารณาเช่นเดียวกับปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่ 1 แล้วก็แบบที่2นะคะอะเรามาดูในตัวอย่างที่4นะคะจงหาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะอินทิเกรตจาก 0 ถึงอินฟินิตี้เศษ1ส่วนสแควร์รูท x แล้วก็ dx นะคะถ้าเราพิจารณาที่ตัวฟังก์ชันนะคะ ถ้าเกิดเราให้ f(x) ของเราเป็น 1 ส่วน square root x เราจะได้ว่าตัวส่วนเป็น 0 เมื่อ x เท่ากับ0นะคะ ทีนี้มันก็แปลว่า ตัวที่ถูกอินทิเกรตของเราคือ f(x) เนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะคะ ทีนี้ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์เหตุผลก็เพราะว่า หาลิมิตของเซตหนึ่งส่วนสแควร์รูทเไม่อกเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาเนี่ยนะคะมันก็คือเซตหนึ่งส่วนที่มากกว่าศูนย์นิดๆ นะคะลิมิตตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นอินฟินิตี้ นั่นก็แปลว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบอันนี้ของเราเนี่ย มันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่สองนะคะ แล้วพอเราพิจารณาที่ลิมิตของการอินทิเกรต ลิมิตตัวบนของมันนะคะ ก็จะเป็น บวกอินฟินิตี้นะคะ นั่นก็แปลว่ามันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่ 1 ด้วย เพราะนั้นก็แปลว่ามันผสมกัน 2 แบบนะคะเราก็เลยเรียกปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบนี้ว่าเป็นแบบที่3ค่ะทีนี้ในการหาค่านะคะ เราก็ต้องอ ลี่ยนจากแบบที่3นะคะให้อยู่ในรูปของแบบที่ 1 กับแบบที่2นะคะโดยการแยกนะคะอินทิเกรตแทนที่เราจะอินทิเกรตจาก 0 ถึงอินฟินิตี้นะคะเราก็แยกเป็นอินทิเกรตจาก 0 ถึง 1 บวกด้วย 1 ถึง อินฟินิตี้นะคะจะพบว่าผลบวกตัวแรกนะคะเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่ 2 เพราะว่ามีจุดที่ไม่ต่อเนื่องก็คือ x เท่ากับ0ที่เป็นลิมิตล่างนะคะ แล้วก็ผลบวกตัวที่2เนี่ยนะคะที่เป็นอินทิเกรตตัวที่2เนี่ยค่ะ ก็คือมีลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้มันก็เป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่1นะคะเราก็ใช้วิธีการหานะคะ ริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 ซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นลิมิตนะคะตัวที่มีปัญหาใช่ไหมคะ ก็คืออินทิเกรตตัวแรกก็คือ x เท่ากับ0เราก็เปลี่ยนเป็น t ซะแล้วก็เทคลิมิต t เข้าใกล้0ทางขวา ส่วนตัวที่2นะคะก็เปลี่ยนจากลิมิตบนคืออินฟินิตี้นะคะเป็น s ซะแล้วก็เทคลิมิต s เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะ ทีนี้เศษ 1 ส่วน square root x นะคะก็คือเขียนใหม่เป็น x ยกกำลัง ลบ 1 ส่วน2อะค่ะในการหาผลบวกของลิมิตอันนี้นะคะถ้าเกิด ลิมิตทั้งคู่หาค่าได้ เราก็จะบอกว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยมันลูกเข้านะคะ แต่ถ้าเกิดมีลิมิตตัวใดตัวหนึ่งนะคะ มันหาค่าไม่ได้ เราก็ไม่ต้องหาลิมิตตัวที่เหลือค่ะ เราก็จะบอกว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบอันนี้ของเราอะนะคะ มันก็ลูกออกอะค่ะ ทีนี้เราลองมาพิจารณานะคะ เราก็จะพิจารณาลิมิตตัวหลังอะค่ะ ลองมาดูซิว่าหาค่าได้หรือไม่นะคะ ถ้าหาค่าได้แล้วก็ค่อยมาหาอีกตัวหนึ่ง แต่ถ้าหาค่าไม่ได้แล้วก็ทำตัวเดียวแล้วก็จบเลยค่ะ อ่ะ พิจารณานะคะ ลิมิตนะคะของการอินทิเกรตจาก 1 ถึง s ของ x ยกกำลังลบ1ส่วน2 dx นะคะ แล้วก็เทคลิมิตของ s เข้าใกล้ อินฟินิตี้นะคะ เราก็จะทำการอินทิเกรตก่อนค่ะ แล้วค่อยมาหาลิมิตนะคะอินทิเกรต x ยกกำลังลบ1ส่วน2นะคะ เทียบกับ x เราก็ย่อมได้ x ยกกำลังลบ1ส่วน2บวกได้1มันก็ได้เลขที่กำลังเป็น 1 ส่วน2นะคะ ก็คือ square root x แล้วหารด้วย 1 ส่วน 2 ก็คือคูณด้วย2อะคะ่ะก่อนจะหาลิมิต เราก็แทนค่านะคะ ลิมิตบน แทนที่ x ด้วย s นะคะ แล้วก็ลบด้วยลิมิตล่างนะคะ ก็คือแทนที่ x ด้วย 1 นะคะ ซึ่งเราก็จะได้ออกมาหาลิมิตของสองสแควร์ o ูท s แล้วลบด้วย 2อะค่ะ เมื่อเทคลิมิต s เข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมคะสแคว e r รูท เอสมันก็เข้าใกล้ square root infinity ก็ได้ออกมาเป็น infinity เมื่อเราคูณด้วยค่าคงที่ 2 ก็ยังเป็น infinity อยู่ แล้วลบด้วย 2 ก็ยังเป็น infinity นะคะ ก็เลยทำให้เราได้ว่าลิมิตตัวนี้ของเราอะค่ะ หาค่าไม่ได้ เพราะว่า infinity ของเราไม่ใช่จำนวนจริงนะคะ นั่นแปลว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเรานะคะ เราก็ ตอบได้เลยว่าลู่ออกไม่ต้องหาลิมิตอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะ บทสรุปนะคะ ในตอนนี้เราก็ได้ศึกษาบทนิยามแล้วก็ตัวอย่างการหาค่าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่สองแล้วก็แบบที่สามนะคะเอ๊ทีนี้เราหามาสามแบบแล้วอะค่ะในตอนที่ 44 ในตอนที่45ของเรานะคะแล้วทีเนี้ยเราจะไปใช้ ประโยชน์อย่างไรได้สำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบทั้ง 3 แบบะค่ะก็ติดตามในตอนที่ 46 นะคะ thank you